ครับเรามาต่อกันที่ข้อที่สองนะครับโปรเน็ตมสามปีหกศูนย์นะครับข้อนี้นะครับจะเราอ่านโจทย์ดูก่อน ก็จะเป็นการหาค่าผลต่างนะครับของรากที่สองและรากที่สามนะครับอันนี้เราหาทีละตัวนะครับ เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้เนี่ยรากที่สองนะครับของสสอองร้้ยหาิบหกถ้าเรามีสัญลักษณ์เป็นสแควร์รูท แบบนี้นะครับ ก็คือตัวเนี้ยสัญลักษณ์ก็คือ square root ภาษาไทยเรียกว่ากลนนะครับ กลนที่2ก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับ หาจำนวนเต็มบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ256คราวนี้เราจะมาใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับ แยกตัวประกอบของ256นะครับ ก็คือหาผลคูณนะครับ ออกมาว่าเอออะไรคูณกันแล้วได้สองร้อยห้าสิบหกบ้างครับ คราวนี้เราจะลองใช้วิธีการแยกเป็นคล้ายๆกิ่งไม้นะครับ เรามาดูกันว่าสสอองร้้ยหาิบหกเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันบ้าง เราจะเห็นว่าสสอองร้้ยหาิบหกเนี่ยลงท้ายเป็นเลขคู่ถูกไหมครับ แสดงว่าจะมีเลขสองเป็นตัวประกอบแน่นอน เราก็ดูว่า เอาเลขสองคูณกับอะไรได้สสอองร้้ยหาิบหกนะครับก็คือ ก็เหมือนเอา 256 ตั้งแล้วหารด้วย2นะครับ ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ ก็คือ 128นะคราวนี้ 128 เนี่ย เราก็สามารถแยกตัวประกอบต่อได้ถูกไหมครับ ก็เป็นเลขคู่เหมือนเดิมก็ได้ครับ ก็เป็นเลข 2 2 คูณอะไรเลยได้200อ่าโทษครับ2คูณอะไรได้ 128 ก็คือ 64นะครับ คือเวลาเราจะแยก ตัวประกอบเพื่อหาค่าของรากที่2 นะครับ เราต้องพยายามหาให้เลขออกมาเป็นคู่คู่นะครับ อย่างนี้เลข2มีคู่แล้วใช่ไหมครับ ต่อไป64นะครับ อันนี้เนี่ยเลขนี้ง่ายหน่อย ก็คือหาตัวที่เหมือนกันนะครับ2ตัวคูณกันได้64ก็คือได้8นะครับ แล้วก็หยุดแค่นี้ก็ได้ แบบนี้นะครับ เราก็เอา256นะครับ มาเขียนเป็นแบบนี้ จะได้256 นะครับมีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ8คูณ8นี่นะครับนะคราวนี้เราต้องการหารากที่ 2ถูกไหมครับ เราใส่ ใส่เครื่องหมายรูทสองข้างเลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปในรูทแบบนี้นะครับ เสร็จแล้ววิธีการหาค่าก็คือให้เราจับคู่นะครับ ถ้ามีคู่เนี่ยอย่างเลขสองมีสองตัวใช่ไหมครับก็จะดึงออกมาจากรูทได้นะครับ ก็ส่งตัวแทนมาหนึ่งตัวนะครับส่วนเลขแปดมีคู่นะครับมีคู่เหมือนกัน ก็จะจับคู่ออกมาได้หนึ่งตัวนะครับ แบบนี้ แสดงว่ารูทสองร้อยห้าสิบหกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสองคูณแปดนั่นเองสองคูณแปดได้เท่าไหร่ครับสองคูณแปดได้สิบหก ถูกไหมครับอ่ะอันนี้เรามาเช็คว่าถูกหรือเปล่า ถ้าถูกเนี่ย ถ้าเรานิบ16 ไปยกกำลังสองเนี่ย ต้องมีท่าเท่ากับ 256 ซึ่งก็เท่ากับจริงนะครับ ได้ 256 แบบนี้นะครับความหมายของท่าที่สอง ต่อไปนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือจากโจทย์นะครับ ให้หายตัวนึงก็คือรูทตัวนี้ เป็นรากที่สามนะครับ ตอนนี้เราจะหารากที่สาม ของ64นะครับ ก็คือหาจำนวนที่ยกกำลัง 3 แล้วมีค่าเท่ากับ 64 เราก็ใช้วิธีเดียวกันก็ได้นะครับ แล้วก็แยกตัวประกอบเลยครับ แยกตัวประกอบ ของ 64นะครับ อ่ะ เรามาดูกันนะครับว่า 64เนี่ยมีอะไรคูณกันได้บ้างนะครับ ตอนนี้พยายามนะครับหา ตัวเลขสามตัวนะครับ ที่คูณกันแล้วเหมือนกันนะครับ เลขที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้สิบสี่อ่ะเรามาลองแยกเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ย เราแยกได้ง่ายก็คือแปดคูณแปดถูกไหมครับได้หกสิบสี่อ่ะคราวนี้แปดเนี่ยมันแยกได้อีกนะครับแปดเป็นเลขคู่ถูกไหมครับ ก็แยกเป็นสองคูณสี่ได้นะครับ เลขสองนี่แยกไม่ได้แล้วนะครับ วงไว้เลขสี่เลขสี่เกิดจากสองคูณสองถูกไหมครับ แยกหมดแล้ว คราวนี้เลขแปด ข้างฝานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ2คูณ4และ4ก็แยกเป็น2คูณ2นะครับ จะเห็นว่า 64 เนี่ย เกิดจากเลข2คูณกันกี่ตัวครับลองนับดู 6 ตัวนะครับ 6 ตัวแสดงว่า จะได้ 64 ของเรานะครับ เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณกันไปนะครับ 6 ตัวนะครับ อ่าครบแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเราต้องการหารากที่3นะครับ ก็ใส่รากที่3ทั้งสองข้างเลยครับ รากที่3ของตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วอ่าแบบนี้นะครับ คราวนี้เราจะหารากที่สามนะครับ เราต้องจับคู่ นะครับจับคู่ให้ได้สามเลขนะครับอย่างอันนี้สองคูณสองคูณสองนะครับ เนี่ยได้หนึ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหลัง ได้กลุ่มละสามเหมือนกันใช่ไหมครับ ให้เราดึงนะครับดึงออกมาจาก เครื่องหมายลากที่สามนะครับ ก็หนึ่งกลุ่มส่งตัวแทนได้หนึ่งตัว อีกหนึ่งกลุ่มก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับ แสดงว่ารากที่สามของหกสิบสี่จะมีค่าเท่ากับสองคูณสองนะครับ นั่นก็คือ เท่าไหร่ครับสองคูณสองสองคูณสองเป็นสี่นะครับ นี่ เรามาเช็คนะครับ ถ้าเรานำเลขสี่ไปยกกำลังสามเนี่ย ก็จะได้เท่ากับหกสิบี่นั่นเองนะครับ ตอนนี้เราหาค่าได้ทั้งสองจำนวนแล้วถูกไหมครับได้ตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเขาให้หาผลต่างนะครับ จากโจทย์จากโจทย์เขียนว่าอย่างนี้ครับ ให้หา รากที่สองของสองร้อยห้าสิบหกลบกับรากที่สามของหกสิบี่นะครับ เราก็แทนค่าได้เลยนะครับ จะได้สิบหกลบสี่มีค่าเท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับเราไปดูในช้อยนะครับว่ามีมีตัวเลือกไหมอ่าเจอแล้วนะครับ ข้อนี้เราก็ตอบข้อสาม